เราชื่อปฏิญญา เรียกตินเฉยๆก็ได้ เรามีแมวอยู่สองตัวเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟัง ข้าง ซ้ายเนี่ยสามสี เจอที่หน้าวัดวันก่อนเลย เสือข้างขวา ชื่อพี่เสือ เป็นแมวพี่นัดพี่ข้างบ้านเราเอง หลังๆมันเนี่ย พี่นัดชอบไปทำงานที่มหาลัยก็เลยฝากกุญแจบ้านไว้ที่เรา แล้วก็ฝากพี่เสือเลี้ยงด้วยเลยล่าสุดพี่แกก็โทรมาบอกว่า โดนกักตัวที่มอแบบยาวๆ พี่แกก็เลย ให้เราอัญเชิญพี่เสือมาเลี้ยงที่บ้านซะเลย กลายเป็นว่าตอนนี้ เรามีแมวสองตัวแล้วแหละ เราว่าแกต้องเลือกแล้วแหละ ว่าแกจะดูแลตัวไหน อีกตัวเดี๋ยวเราจัดการให้มันจะได้ไม่ตีกันไง